ทำไข่พะโล้ค่ะ เราอยากกินอะไรเราก็ใส่ลงไปน้องก่อยกับซิมี่หมูไปอยากกินมันฝรั่งก่อยใส่ลงไปนั่งอันนี้ขอเสียดาย ถ้าจะทิ้งก็เสียดายเอามาทำเป็นพะโล้ดีกว่าเครื่องเทศ แต่ของเราก็มีตัวช่วย เนี่ยรสดีผงโพโล ขาดก็ได้ก็คือ ไข่ต้มไปแล้ว ไข่สิบสิบเอ็ดลูกสิบลูกเราลงมือทำเลยนะคะ เอาเครื่องน้ำมันนี่แหละเอาไปคั่วสักก่อนเอาไปคั่วให้หอมค่อยเจอกันตอนสุกนะคะ ัวเครื่องเทศใอ่น้ำหอมใส่เล็ใส่หมอนี่แหละมันจะค่อยง่ายเครื่องเทศทั้งหลายแหละ ริกหอมก็จะใส่หอมลงไปจะได้หอมหอมแค่นี้ก็หอมแห้งแล้ว ยหุยติดบ้าน สามบ้านติดบ้านหอมแห้งโพโร นะคะโพโรโพโรสูตรของค่อยเอง คููก้มแล้วใ่ไปูรู้เพราะว่าของใส่จะใส่หลายแอีตัวช่วยตัวเสริมซื่อๆดอกของใส่จะใส้หลายแล้วก็เป็นที่ ้นเอาน้ำมาเจิมใหม่อ่ะเป็นหอมหุยหุยเลยค่ะน้ำเติมน้ำน้ำลงไปก่อน น้ำล้างหมอก่อนได้มาติดหม้อแรงต้นไรแต่ด้สิข้าวข้าวดอกเปิดครัวแล้ว มันสุกแล้ว โอเค เราก็ไม่ต้องข่าวใส่หมูเปื่อยจน ใจสุดนอนอยู่คือเขามันอุ่นดีใจอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วเราจะเติม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 I'm so glad. ก็จะตักพ่วงอากาศออกให้น้ำมันใสๆ จะใช้เวลาต้มจักจะยี่สิบนาทีก็น่ะเปลืองไฟ เพราะว่าหมูมันก็ไม่ได้เยอะ หมูแค่สองตอนน้อยๆ maka takpo maka o mama kasi lang sa isa itinit my name is things like ฟองอากาศออกจะได้น่ากินหอมอยากให้เจ้าดมกินว่ามันหอมสำเร็จหอมแห้ง มีลาบสีม่วเราก็ใส่กลมลงไปใส่เลยค่ะ ไปเลยจะได้หอมหอมไข่ละได้เป็นเริ่มเป็นล่างแล้ว ชิมหมูสักก้อนเนะสุกแล้วล่ะสุกแล้วเรียกซิม รสเลยค่ะใส่น้ำตาล 我没没过。 Colombia ปลาตักเค็มตักหวานเข้าไป ใส่น้อยแซ่บน้อยก็ใส่หลายแซ่บหลายบ่ใส่ก็ได้ไม่ค่อยอยากใส่หอมช่ใช้ได้แซ่บ เริ่มหายไป เพราะว่าเราจะใช้เวลาแค่ทั้งหมด20นาที đây đầm đầm phá vậy น้ำแข็งใบละใบสีดำ 毛笔吗？ องหุยหุยเลยค่ะ บกค่ะกระบอ่ะไข่โพโล ตั้งเวลาเอาไว้ สิบเก้านาที กับอันที่ขดขัวล้นล้วนล้วนล้วนไปมันก็จะประมาณยี่สิบยี่สิบห้านาทีเสร็จแล้วนะคะ เครื่องอันนี้ก็ปิดอัตโนมัติเรียบร้อย ก็ปิดเลย เสร็จแล้วค่ะ จะแซ่บปะบายบาย ไข่โพโลค่ะไข่โพโล